สวัสดีครับ สำหรับตอนที่ 38 นะครับจะกล่าวถึงเรื่องบทนำเกี่ยวกับปริพันธ์จำกัดเขตนะครับแล้วก็การประยุกต์ วัตถุประสงค์ของตอนที่ 38นะครับก็คือเพื่อที่จะศึกษานะครับปัญหาการหาพื้นที่ที่อยู่ใต้โค้งของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะครับในกรณีที่ f(x) นะครับเป็นฟังก์ชันที่ไม่ติดลบนะครับ บนช่วงปิด ab ใดๆนะครับเพื่อนำแนวคิดอันนี้นะครับไปสู่การนิยามนะครับ ปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) ในกรณีทั่วๆ ไปนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเกริ่นนำนะครับสำหรับวิชานี้ ถ้าเรายังจำกันได้นะครับในวิชาเลขาคณิตตอนที่เราเรียนตอนเด็ก ๆใช่ไหมครับเราทราบว่าถ้าเกิดเราอยากจะหาพื้นที่นะครับของรูปทรงเลขาคณิตนะครับ ถ้าเรามีรูปนะครับสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเราก็ทราบว่าพื้นที่ในการหาสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับก็คือเซนหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนะครับ หรือถ้าเรามีรูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เราก็จะได้ว่าสูตรในการหาพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวนะครับหรือแม้แต่รูปเอ็นเหลี่ยม ถ้าเราทราบว่านะครับระยะระหว่างจุดศูนย์กลางไปยังไปยังจุดมุมนะครับของรูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่านะครับมีค่าเท่ากับ r เราก็จะได้ว่าสูตรในการหาพื้นที่ของรูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่าก็คือ n ส่วน2 r กำลัง2คูณอยู่กับไซน์2พายส่วน n ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น รูปรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยที่เราทราบเนี่ยนะครับ แต่ละรูปก็จะมีสูตรในการหาพื้นที่ของมันนะครับ ทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่า ถ้าเรามีบริเวณปิดนะครับ เรียกว่าบริเวณ R นะครับบนระนาบ x y ใดๆคำถามก็คือว่าเอ๊ะเราจะมีสูตร หรือมีวิธีมีวิธีการยังไงในการที่จะหาพื้นที่ของบริเวณปิดดังกล่าวนะครับ ซึ่งนี่ก็นำไปสู่นะครับ เรื่องปัญหาการหาพื้นที่นะครับ สมมุติว่านะครับเราอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เรามีฟังก์ชัน f(x) นะครับหรือ y เท่ากับ f(x) นะครับเป็นฟังก์ชันที่ไม่ติดลบนะครับบนช่วงปิด AB ใดๆ นั่นก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะครับมาวาดกราฟนะครับเราจะได้ว่ากราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะครับจะเป็นเส้นโค้งที่ลอยอยู่เหนือแกน x นะครับบนช่วงปิด AB ใด ๆ นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วปัญหาของการหาพื้นที่ก็คือว่า ถ้าเราให้ R นะครับเป็นบริเวณที่แลเงา เราจะมีวิธีการนะครับยังไงในการที่จะหาพื้นที่ของบริเวณ R ดังนี้นะครับ วิธีการหาพื้นที่ของบริเวณ R ดังกล่าวนะครับ แบ่งออกได้เป็นขั้น ๆ ดังต่อไปนี้นะครับ ขั้นแรกนะครับ เราก็จะทำการแบ่งนะครับช่วงปิด AB ใดๆนะครับ ออกให้เป็น n ช่วงย่อย โดยที่แต่ละช่วงย่อยมีความกว้างของช่วงเท่ากันนะครับ ดังนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดเราให้นะครับ ความกว้างของช่วงมีค่าเท่ากับเดลต้า x ความกว้างของช่วงก็คือ b ลบ a ส่วน n นั่นเองนะครับ ขั้นที่2นะครับขั้นถัดไปก็คือว่า เราจะทำการนะครับในช่วงย่อยที่ k เราจะทำการสุ่มนะครับ หยิบจุดนะครับที่อยู่ในช่วงย่อยที่ k นะครับจุดที่หยิบมาเรียกว่า xk star ก็แล้วกันนะครับ เสร็จแล้วนำค่าจุดดังกล่าวนะครับคำนวณค่าของฟังก์ชัน ก็จะได้ค่า fxk star ซึ่งค่า fxk star นะครับจะมีค่านะครับจะแทนนะครับส่วนสูงนะครับของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่เรากำลังจะสร้าง โดยที่แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะครับมีความกว้างของฐานก็คือเดลต้า x นะครับแล้วก็ส่วนสูงเท่ากับ fxk star นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ว่าในแต่ละ n ช่วงย่อยนะครับเราก็จะเรียนแบบนะครับสุ่มหยิบจุดในแต่ละช่วงย่อยคำนวณค่าฟังก์ชันให้เป็นส่วนสูงนะครับคูณอยู่กับความกว้างของฐาน ซึ่งก็คือเดลต้า x นะครับเสร็จแล้วนะครับเอาพื้นที่ของแต่ละสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆเนี่ยนะครับเอามาบวกกันนะครับค่าผลบวกตรงนี้นะครับเขียนอยู่ในรูปซิกมาก็คือซิกมานะครับของ fxk star นะครับเดลต้า x k รันตั้งแต่ 1 จนถึง n นะครับ เพราะนั้นค่าผลบวกตรงนี้นะครับ มีชื่อเรียกนะครับ เราจะเรียกค่าผลบวกตรงนี้ว่าเป็นผลบวกรีมันนั่นเองนะครับ เพราะนั้นเราจะประมาณค่านะครับของพื้นที่ที่เราต้องการจะหาเรียกว่า a นะครับ ด้วยค่าผลบวกรีมัน ซึ่งเราจะเห็นว่าค่าประมาณตรงนี้นะครับยังมีค่าคาดเคลื่อนนะครับ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ในการหานะครับพื้นที่ใต้โค้งนะครับ ก็คือจากขั้นที่ 2 เราได้ว่านะครับ เราประมาณนะครับพื้นที่ของบริเวณ R นะครับด้วยผลบวกรีมันนะครับ ซึ่งก็คือค่าผลบวกของพื้นที่ของแท่งสี่เหลี่ยมเล็ก ๆนะครับ ทั้งหมด n แท่งใช่ไหมครับ เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าในการที่จะกำจัดนะครับ ค่าคาดเคลื่อนนะครับ ก็คือเราก็จะต้องนะครับแบ่งนะครับช่วงนะครับ ที่เราแบ่งนะครับจาก n ช่วงนะครับแบ่งให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าหลังจากที่เราแบ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพื้นที่ของแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยแทบจะเป็นอันเดียวนะครับกับพื้นที่ใต้กราฟนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ข้อสรุปนะครับว่าพื้นที่นะครับของบริเวณ R นะครับหรือ A นะครับก็คือการเทคลิมิตนะครับ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของค่าผลบวกนะครับ f x k star delta x นะครับ k ตั้งแต่ 1 จนถึง n นั่นเองครับ นำไปสู่บทนิยามนะครับของปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f ดังต่อไปนี้ครับ ก็คือว่าถ้าเราให้ f นะครับเป็นฟังก์ชันที่นิยามนะครับบนช่วงปิด ab ใดๆ นะครับ เราจะกล่าวว่าฟังก์ชัน f นะครับหาปริพันธ์ได้บนช่วงปิด ab นะครับ ถ้านะครับลิมิต n เข้ากับ infinity ของซิกมานะครับ fxk star delta x เค้งแต่1ถึง n นะครับ หาค่าได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ค่าของลิมิตดังกล่าวนะครับ เราก็จะเรียกค่ามันว่าเป็นค่าปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f นะครับ จาก a ถึง b นั่นเอง โดยที่สัญลักษณ์ที่เราจะแทนนะครับ ปริพันธ์จำกัดเขตของ f จาก a ถึง b สัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือตัวอินทิเกรตนะครับ แบบมีขอบเขตนะครับ ขอบเขตล่างก็คือจะห้อยนะครับ เป็นตัว a นะครับ แล้วก็ขอบเขตบนก็คือ b fx dx นะครับ ซึ่งค่าตรงนี้ก็คือค่าลิมิตของซิกมาที่เรากล่าวไปแล้วนั่นเอง ทีนี้สังเกตดูนะครับว่าบทนิยามตรงนี้นะครับ f ของเราไม่จำเป็นต้องเป็นฟังก์ชันที่ติดลบนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันใด ๆนะครับ เพราะฉะนั้น ข้อพึงระวังสำหรับผู้เรียนก็คือที่จะต้องระลึกไว้เสมอก็คือว่า ปริพันธ์จำกัดเขตไม่ใช่พื้นที่ใต้กราฟเสมอไปนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะมีค่าเป็นบวก เป็นลบหรือเป็นศูนย์ก็ได้นะครับ ที่จริงแล้วนะครับปริพันธ์จำกัดเขตเหนือช่วงปิดใดๆก็คือ พื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟที่คิดเครื่องหมายนะครับกล่าวก็คือนะครับปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f นะครับบนช่วงปิดจาก a ถึง b ก็คือ พื้นที่นะครับที่อยู่ใต้เส้นโค้งนะครับของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะครับและอยู่เหนือแกน x บนช่วงปิด AB ใดนะครับ ลบออกด้วยพื้นที่นะครับที่อยู่เหนือเส้นโค้ง y เท่ากับ fx และอยู่ใต้แกน x บนช่วงปิด AB ใด ๆ นั่นเอง สรุปง่ายๆ ก็คือพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะครับ ด้านบนแกน x ลบออกด้วยด้านใต้แกน x นั่นเองนะครับ ถัดไปนะครับเป็นตัวอย่างนะครับของปริพันธ์จำกัดเขตเพื่อที่จะชี้ให้เราเห็นนะครับว่า เห็นถึงความหมายทั้งเลขาคณิตนะครับของปริพันธ์จำกัดเขตมากขึ้นนะครับตัวอย่างต่อไปนี้ก็คือบอกว่ากำหนดนะครับกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) ดังรูปต่อไปนี้นะครับ อันนี้ก็คือกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะครับก็คือสตาร์ตตั้งแต่ลบหนึ่งตรงนี้นะครับตัดแกน y ที่ลบหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งไปแนวนอน แล้วก็วิ่งดิ่งลงมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคำถามของเขาคืออะไรบ้าง มีอยู่ 3 ข้อนะครับ ก็คือให้หาปริพันธ์จำกัดเขตนะครับ ของฟังก์ชัน f(x) ตัวนี้นะครับ จาก 0 ถึง 3 จาก 3 ถึง 7 แล้วก็จาก 0 ถึง 7 นะครับ เราลองมาทำโจทย์นะครับ ทีละข้อเลยนะครับ ข้อแรกนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับ แบ่งบริเวณที่ถูกปิดล้อมนะครับ ด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะครับ แล้วก็แกน x นะครับ แบ่งเป็นบริเวณนะครับ ตามสีไล่ไปเลยนะครับ ก็คือสีแดงนะครับ เรียกว่าเป็นบริเวณ a นะครับ สีม่วงนะครับ เรียกว่าเป็นบริเวณ b นะครับ สีส้มอ่อนนี่เรียกว่าเป็นบริเวณ c นะครับ แล้วก็สีฟ้าอ่อนนี่ก็คือบริเวณ d นะครับ เสร็จแล้วอันดับแรกมาดูนะครับ ปริพันธ์จำกัด k นะครับของ f(x) dx จาก 0 ถึง 3 นะครับ เพราะนั้นเราก็มาพิจารณานะครับค่า x นะครับจาก 0 ถึง 3 นะครับ เราจะได้ว่าความหมายทางเลขาคณิตนะครับของปริพันธ์จำกัด k ตรงนี้ก็คือว่า มันก็คือพื้นที่นะครับที่อยู่เหนือแกน x นะครับบนช่วงปิด 0 ถึง 3 นะครับลบออกด้วยพื้นที่ที่อยู่ใต้แกน x ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็คือพื้นที่ของ b นะครับลบออกด้วยพื้นที่ของ a นั่นเองนะครับ เพราะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งพื้นที่ของ b แล้วก็พื้นที่ของ a นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ ดังนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยม เรามาดูพื้นที่ของ b นะครับพื้นที่ของ b นะครับ ความกว้างของฐานก็คือ2หน่วยใช่ไหมครับ แล้วก็ส่วนสูงก็คือ 3 หน่วย เพราะนั้นก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนะครับ คูณสูงก็คือ 3 คูณฐานก็คือ2นะครับ ลบออกด้วยพื้นที่สีแดงซึ่งก็คือพื้นที่ของบริเวณ A นะครับ มีความกว้างฐานเท่ากับ 1 หน่วยนะครับ แล้วก็ส่วนสูงเท่ากับ 1 หน่วยด้วย เพราะนั้นก็คือลบออกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองคูณ1คูณ1นะครับ ซึ่งคำนวณค่าออกมาแล้วได้เศษ5ส่วน2นะครับตารางหน่วยนั่นเองนะครับ นี่คือค่าปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f นะครับจาก 0 ถึง 3 ข้อที่2นะครับ ค่าปริพันธ์จำกัดเขตของ f(x) dx นะครับจาก 3 ถึง 7 นะครับ ก็กลับมาดูที่รูปกราฟนะครับ ตอนนี้เราโฟกัสนะครับที่ค่า x ตั้งแต่ 3 จนถึง 7 นะครับ เราจะเห็นว่าเนื่องจากว่าฟังก์ชัน f ของเรา นะครับ ลอยอยู่เหนือแกน x นะครับตลอดนะครับทั้งช่วงจาก 3 ถึง 7 ดังนั้นเราก็เลยได้ว่านะครับ อินทิเกรตนะครับ fx dx จาก 3 ถึง 7 ก็คือพื้นที่ของบริเวณ c นะครับ บวกด้วยพื้นที่ของบริเวณ d นั่นเองนะครับ เพราะนั้นจากรูปเราก็จะได้ว่า พื้นที่ของบริเวณ c ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ มีความกว้างเท่ากับ 2 หน่วยนะครับ แล้วก็ส่วนสูงนะครับ เท่ากับ 3 หน่วย เพราะนั้นก็คือกว้างคูณยาวนะครับ หรือฐานคูณสูงนั่นเองก็คือ 3คูณ2นะครับ บวกด้วยพื้นที่ของบริเวณ D นะครับ ซึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยมนะครับ มีความกว้างของฐานคือ 2 หน่วยนะครับ ส่วนสูงคือ 3 หน่วย ก็คือเศษ1ส่วน2คูณ3คูณ2นะครับเพราะนั้นก็จะได้คำตอบของปริพันธ์จำกัดเขตข้อนี้นะครับ จาก 3 ถึง 7 ก็คือ 9 ตารางหน่วยนั่นเองนะครับ ถัดมา ก็คือมาดูข้อสุดท้ายนะครับ ข้อที่ 3 ก็คือปริพันธ์จำกัดเขตของ f(x) dx นะครับ จาก 0 ถึง 7 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับพิจารณาค่า x ตั้งแต่ 0 นะครับ ยันถึง 7 เราก็จะได้คอนเซปต์เดิมนะครับ พื้นที่อยู่เหนือแกน x นะครับ ลบออกด้วยพื้นที่ที่อยู่ใต้แกน x เพราะนั้นเราก็ได้ว่าเราก็จะได้ว่าอินทิเกรตนะครับ f(x) dx จาก 0 ถึง 7 ก็คือพื้นที่ของบริเวณ b นะครับ บวกด้วยพื้นที่ของบริเวณ C บวกด้วยพื้นที่ของบริเวณ D ลบออกด้วยพื้นที่ของบริเวณ A นะครับเพราะนั้นก็จะได้เป็นนะครับ พื้นที่บริเวณ B เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ ก็ได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคือสามนะครับคูณฐานคือสองพื้นที่ของบริเวณ C คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ กว้างคูณยาวคือสามคูณสองนะครับ บวกกับพื้นที่ของบริเวณ D นะครับอีกแล้วนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเศษงส่วนสองนะครับคูณสูงคือ3คูณฐานคือ2นะครับสุดท้ายลบออกด้วยพื้นที่ของบริเวณ A นะครับซึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยมสีแดงเล็กๆ ตรงนี้นะครับมีพื้นที่เท่ากับเศษงส่วนสองคูณสูงคือ1นะครับคูณฐานคือ 1คำนวณค่านะครับได้คำตอบสุดท้ายเท่ากับ 23ส่วน2ตารางหน่วยครับ ก็หวังว่านะครับตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้เราเข้าใจความหมายทางเลขาคณิตของปริพันธ์จำกัดเขตของ f(x)dx เหนือช่วงปิด ab ใดๆ มากขึ้นนะครับ บทสรุปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราได้ศึกษานะครับปัญหาการหาพื้นที่ นะครับใต้โครงของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) ในกรณีที่ f(x) ของเราเป็นฟังก์ชันที่ไม่ติดลบนะครับบนช่วงปิด ab นะครับ แล้วเราก็ได้นำแนวคิดตรงนี้นะครับไปนิยามปริพันธ์จำกัดเขต ของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) ในกรณีใดๆ นั่นเองนะครับ Thank you.